เมื่อกี้นะฮะก็สายของอรับสายพอดีเลย พี่อูสวัสดีครับผม สวัสดีครับพี่พีพี่อูเดี๋ยว ก่อนอื่นก่อนใดถึงบ้านหรือยังเรียบร้อยครับถึงแล้วครับโอเคลีีอยู่ในอยู่ในท่าทางที่รีแลกแล้วใช่ไหมรีแลกแล้วพี่ โอเคเรียบร้อยครับเออผมกังวลกลัวแบบจังหวะโทรมาจังหวะ พี่กำลังขับรถเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเรียบร้อยแล้วพี่ถึงถึงบ้านได้ประมาณสิบนาทีนะครับล้างนงล้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณอูแห่งโคตรหลอนมาเยือนรายการนะฮะอันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่วีที่เชิญมา อันนี้ผมเล็งผมเล็งพี่อูไว้ หลายหลายหลายอาทิตย์แล้วนะแต่ว่านี่ถือถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาส เอาพี่อูมาอยู่ในรายการผมจริง ๆ จังๆพี่อู เดี๋ยวผมเห็นคลิปโปรโมทอันหนึงของน่าจะเป็นเกี่ยวกับรายการของโคตรคูนี่แหละ ที่เป็นรายการเหมือนรายการฟุตบอลนั่นใช่ใช่พี่อู๋ทำด้วยปะเป็นพิธีกรหนึ่งในนั้นปะครับพี่เป็น ใช่ครับเป็นพิธีกรครับพี่ชอยู่อยู่ในในรายการครับชื่อรายการว่าโคตรเซียนครับพี่นี่ฮะ ไปตามกันนะฮะ นอกเหนือจากเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการโคตรหลอนแล้วนะฮะยังเป็นพิธีกรหลักอยู่ในโคตรเซียนด้วยนะฮะโลโก้สีเขียวใช่ไหมโคตรเซียน ใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับโอ้โหจำแม่นไหมล่ะจำแม่นสิเปิดดูอยู่เนี่ย ได้ได้ได้พี่อูวันนี้เรื่องที่พี่อูจะมาเล่ากับวีชื่อเรื่องไม่มันมุ้งมิ้งยังไงมันก็นั่นแหละครับพี่มันมันก็มันยิ้มหวานจริงๆ ครับพี่ตอนตอนคือตอนที่ผมเจอครับชื่อเรื่องมันมุ้งมิ้งนะมันดูมันดูแบบมุ้งมิ้งอ่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรอ่ะ มันดูแบบ เออมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเหมือนในพี่มาพระขนงอ่ะใช่พี่แต่ว่าที่ผมเจอคือเขาไม่ได้ไม่ได้ชวนไปไปเล่นพี่แล้วมันใช่ มันเป็นประสบการณ์ที่แบบ ผมเจอผีครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับ พี่ที่ที่ที่เจออ่า ได้ได้เอาอย่างนี้ ผมขออนุญาตใช้ว่าพี่อูโคตรหลอนแล้วกันนะฮะ จะได้เป็นการเป็นการโปรโมทรายการไปด้วย มาได้เลยครับพี่วีขอบคุณเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่อู๋เจอเองกับตัวเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลยเหรอ ใช่ครับพี่ที่ที่เจอเองกับตัวเลยครับ ครับ ขอให้มีโอกาสที่สองนะพี่อะไรนะพี่ขอให้มีโอกาสที่สองที่สามนะครับจะได้แบบมีเรื่องมาเล่ากัน โอ้ยพี่ผมก็กลัวผีมามามาพี่อู๋มาเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาเล่ากันดีกว่าฮะ อ่าได้ครับก็ไอก่อนอื่นก็สวัสดีผู้ผู้ชมทางช่องพี่วีซ่าชาแนลแล้วก็สวัสดีพี่วีด้วยนะครับ อีกทีหนึ่งครับครับผม โอเคครับ เรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเอง มันผ่านมาแล้วประมาณน่าจะประมาณสิบเก้าสิบเก้าปีได้ครับพี่อืมอ่าฮะ เป็นเป็นเรื่องที่ผมเจอที่บ้านของคุณย่าผกครับที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีครับพี่วีครับ ก็คือต้องบอกก่อนว่าบ้านบ้านคุณย่าของผมนะครับพี่คือมันเป็นบ้านทรงไทยแบบสมัยเก่าน่าจะอายุประมาณนานนะผมว่าน่าจะมีเกือบประมาณห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีได้ ผมว่าประมาณนี้ได้เนี่ยครับอืมอืมคือเป็นบ้านทรงไทยแบบหลังใหญ่มากครับพี่วีแล้วก็ครับ คือเมื่อก่อนนะในสมัยก่อนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วครับ พี่คือ มันยังไม่ค่อยมามีมีบ้านคนอยู่ครับพี่ ครับ แล้วก็ ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นป่าหมดเลยครับ แล้วก็ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีครับพี่วีครับ อ่า ผมอธิบายตัวบ้านนิดนึงครับพี่วีบ้านบ้านของคุณย่าผมมันจะเป็นบ้านที่ใต้ถุนยกสูงจากพื้นประมาณสองถึงสามเมตรครับพี่วีบันบันไดขึ้นบ้านก็จะเป็นแบบสมัยก่อนเลยครับ ก่อนขึ้นบ้านก็จะมีมีโอ่งอพี่วีแล้วก็มีขันให้เราตักน้ำลดเท้าล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเฮ้ยผมเคยเห็นภาพนี้ภาพนี้เคยเห็น อืม ใช่แบบแบบนั้นเลยครับ แล้วก็ขึ้นไปบนตัวบ้านครับ พี่บีก็คือมันจะเป็นระเบียงรอบบ้านครับ ในตัวบ้านพอเปิดประตูเข้าไปครับ มันจะเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับ ที่เอาไว้นอนรวมกันตรงนั้นเลยครับ แล้วก็จะมีห้องพระแยกอยู่ฝั่งขวามือที่ จะใช้แบบว่าเป็นเป็นประตูแบบที่มันผักออกไปแล้วก็เป็นไม้ขัดครับพี่ประตูไม้ขัดที่บานสองบานซ้ายขวาผัดไปอย่างนี้แล้วมีไม้ขัดตรงกลางถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องครับพี่พี่อู๋แป๊บนึง ผมคิดภาพออกปุ๊บผมขนลุกเลย บ้าน บ้านยายผมยังไงอย่างนั้นเลย อ่ะใช่ใช่ดีบบว่าน่าจะคือถ้าแบบถ้าคือเคยเห็นผมว่ามันมันผมว่าบ้านทรงไทยมันมันมีอะไรมันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวอยู่แล้วในความคิดของผมนะต่อครับพี่อ่ะครับ แล้วก็จะมีเสาครับพี่ทั้งหมด ทั้งหมดหกหกต้นครับ วางอยู่ซ้ายสองฝั่งไอ้ซ้ายสองเสาขวาสองเสาแล้วก็ แล้วก็ตรงหน้ากับตรงหลังตรงกลางอีกอย่างละเสาครับ พี่ครับ ครับ อ่าก็คือ พอผมไปถึงครับพี่ด้วยตามภาษาเด็กหน้าตอนนั้น น่าจะอยู่ประมาณมสี่ครับพี่ไปถึงเราก็แบบ ไม่ได้ไหวไม่ได้อะไรครับ สนใจแต่การเล่นอย่างเดียวพี่วีครับ ผมก็เล่นตั้งแต่เช้าเลยจนเย็นกินข้าวเสร็จปุ๊บ อาบน้ำอ่ะขึ้นมานอนคนคนแรกเลยครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่าจะประมาณสองทุ่มแล้วเพราะตอนเด็กๆก็ ผู้ใหญ่เขาก็นั่งกินเหล้าคุยกันใต้ถุนบ้านพี่ผมก็สองทุ่มก็เด็กๆก็ขึ้นไปนอนแล้วครับพี่ครับ ก็แบบโหที่กว้างมากก็คือเลือกนอนได้เลยพี่วีว่าเราจะนอนตรงไหนใช่ป่ะผมก็ได้ที่ละปุ๊บนอนเรียบร้อยเลย หลับไปครับพี่หลับไปสัก น่าจะผมว่าน่าจะมีแค่สองสามชั่วโมงก็ผู้ใหญ่ก็ทยอยขึ้นมาบนบ้านอะไรหมดแล้วครับพี่ก็ผมรู้สึกว่าแม่ผมเนี่ยมานอนข้างๆผม ตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าอแม่พ่อแม่เดินขึ้นมาบ้านหมดแล้วแม่มานอนข้างๆแล้วผมก็หลับต่อด้วยความสบายใจพี่นอนสบาย อืมสักพักหนึ่งครับพี่วีครับ ตัวผมเนี่ยมันชาไปทั้งตัวครับพี่ก็คือความรู้สึกก็น่าน่าจะโดนผีอำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นความรู้สึกนั้นครับพี่ครับ แต่ซึ่งเราเราเคยสัมผัสแบบนี้ครั้งแรก เราก็ไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรครับ พี่วีผม ก็พยายามที่จะหันหันไปหาแม่ผมครับพี่วีอ่า ผมก็ คือตัวมันขยับไม่ได้เลยครับ มันมันได้แต่คออย่างเดียวพี่บีผมก็หันไปทางแม่ ผมนอนอยู่ทางซ้ายมือครับพี่ ผมก็หันไปเรียกแม่ครับตอนแรกก็เรียกเบาๆก่อนว่าแม่ แม่ แล้วผมก็ตะโกน พอรู้สึกว่าเราพูดเบาไปเสียงมันไม่ออกพี่ผมก็ตะโกนตะโกนแบบสุดเสียงเลยครับอแม่ผมก็ไม่ได้ยิน พี่หลับแม่ผมก็ยังหลับอยู่ ริยาตอบสนองผมเลยว่าสิ่งที่ผมเรียกไปแม่ผมจะได้ยินไหมครับพี่ ครับ ผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับพี่ ก็หันหัวกลับมาที่เดิมนะพี่พยายามผมตานอนอยู่พี่ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันก็ยังขยับตัวไม่ได้ครับพี่ ผมก็ทำแบบเดิม คือการหันไปหาแม่ครับพี่วีตะโกนคราวนี้ตะโกนเรียกสุดเสียงประมาณสี่ห้าครั้งได้ครับ แม่ผมหลับเหมือนเดิมเลยครับพี่ ผมก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วพยายามแบบดิ้นอ่ะ ดิ้นให้ตัวมันหลุดจากตรงนั้นพี่สักพักมันหลุดออกมาพี่วีครับ ลุกขึ้นมานั่งครับ มองซ้ายมองขวาไม่เจออะไรครับพี่อ่าผมเลยมองกลับไปด้านหลังพี่วีเห็นตัวเองนอนอยู่ครับเฮ้ยใช่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยว ผมเห็น หลุดออกมาจากล่างเหรอผมว่าน่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะว่าผมเห็นตัวเองนอนอยู่ นอนอยู่ในที่ของผมอะ เฮ้ยพี่อู๋รู้ไหมว่าสภาพนั้นคืออะไร ผมไม่ไม่รู้ครับตอนนั้นมันเด็กเราไม่รู้พี่ว่ามันคืออะไร นั่นน่ะ นั่น นั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นผีแล้วนะโอ้พี่ขนลุกเลย เอาจริงนั่นๆคือคือผมจะบอกแบบนี้ว่าคนเนี่ย ที่มีโอกาสหลุดออกมาจากร่างตัวเองแล้วเห็นตัวเองที่เป็นกายหยาบเนี่ย เอ้ยเออ กายหยาบเนี่ยนอนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ สภาวะที่เราหลุดออกมาแล้วเราเห็นน่ะตรงนั้นคือเราเป็นผีอยู่นะ ครับอะครับพี่ คือผมก็ไม่รู้ว่าออว่ามันคืออะไรพี่แค่แค่เราหันมาเห็นตัวเองว่าตัวเองอะนอนอยู่ นอนแบบคนปกติเลยครับพี่ ครับ ผมก็ตกใจพี่ คือทำอะไรไม่ถูกกับพี่ คือมีสองอย่าง คือหนึ่งกลับไปนอน นอนทับที่เดิมอืเผื่อมันจะมาเผื่อมันจะเข้าร่างได้ อันนั้นในความคิดนะคือเราก็ไม่รู้อะพี่ ครับกับอีกหนึ่งอย่างคือเดินออกเปิดประตูออกไป อ ผมเลือกอย่างแรกครับพี่คือนอนกลับมาทับร่างตัวเองครับเป็นไงใช่ พอกลับมาทับร่างตัวเองพี่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพี่อยู่ดีๆก็ โอเคหันได้แต่คออีกแล้วเหมือนเดิมเลยพี่ แต่คราวนี้ยตัวตัวไม่ได้ลุกไม่ได้อะไรเลยพี่คือเหมือนกลับไปนอนทับ เหมือนอยู่ที่เดิมละอืมอ่า หันไปเรียกแม่อีกพี่คราวนี้แม่ผมก็เหมือนเดิมเลยพี่ผมพยายามตะโกนตะโกนสุดเสียงแบบมาก ๆ แล้วอะคือไม่มีใครได้ยินผมสักคนพี่ครับ ผมทำอะไรไม่ถูกพี่ก็นั่นแหละ ตัวตัวมันก็แข็งอย่างนั้นพี่สักพักหนึ่งพี่หันหน้าตรงกลับมา ครับ หลับตาพี่ สักพักหนึ่งมันมีลายผม เออรู้ว่ามันเป็นลายผมอะพี่ มันขึ้นมาจากตรงนิ้วเท้าผมก่อนนะ พี่ลองทำด่านนะ ขึ้นมาจากตรงนิ้วเท้า อ่ะไล่ลงมาข้อเท้าไล่ขึ้นมาเข่ามาเอวสักพักอ่ะ มีคนมานั่งตรงหน้าอกผมพี่วีครับ แล้วผม อ่ะ ของน่าจะเป็นผู้หญิงพี่ น่าจะเป็นผู้หญิง นั่นแหละคุมหน้า ผมทั้งหมด อ่ะอ่ะฮะ ผมพยายามตอนนั้นหลับตาอยู่ครับพี่กั้นใจลืมตาโอ้โห ภาพที่เห็นคือ เต็มเต็มเป็นผู้หญิง เออ คนหนึ่งครับพี่ ซึ่งผมไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักเลยเออมานั่งทับ บนตัวผมครับแล้วก็ผมของเขาเนี่ย เป็นคนที่ผมยาวแล้วก็หยิกมากออคุมหน้าผมอยู่ และหน้าเขาอ่ะ ก็มาแตะจมูกเขากับจมูกผมอ่ะจะแตะกันแล้วพี่วี และภาพที่ผมเห็นคือเขายิ้มให้ผมเว้ยยิ้มแบบ ยิ้มแบบ เป็นคนที่แบบยิ้มหวานอะยิ้มมาดีหรือว่ายิ้มไม่ดีวะพี่ คือตอนนั้นมันเราไม่รู้ว่า เขายิ้มมาดีหรือยิ้มไม่ดีพี่ แต่คือเป็นคนที่ยิ้มหวาน ยิ้มหวานมาก ซึ่งผมมาตกใจว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร เออเออเออเขาคือใคร เออ ทำไมเขามานั่งบนตัวผมแล้วผมถึงขยับไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ตาผมได้แต่มองกับตาเขาอ่ะ ครับ แล้วเขาก็พูดมาบอกว่า มานอนทับที่นะ เขาพูดกับผมแค่นี้ว่ามานอนทับที่นะครับ แล้วเขาก็ยิ้มให้ผมอีกหนึ่งทีแล้วเขาก็ยกหัว แล้วเขาก็ค่อยๆหายไปครับ พี่วีครับอ่ะฮะ ในจังหวะนั้น ผมหลับไปตอนไหน ไม่ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับ เออ ตื่นเช้าขึ้นมาครับพี่ผมไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่า ผมเจอแบบนี้มาครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เออพอ พ่อผมฟังแล้วหัวเราะแล้วเขาบอกว่าขึ้นไปดูรูปที่ติดอยู่ตรงกระแพงสิว่าคนไหน แล้วมาบอกด้วยด้วยความตกใจพี่ผมรีบวิ่งขึ้นไปข้างบน พี่ ครับคือผมบอกก่อนว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เราเป็นเด็กเราไม่ได้สนใจว่าในบ้านมันจะมีอะไรพี่ ตรงนั้นผมไม่เคยเดินไปดูเลย อื สักพักขึ้นไปไปดูรูปที่ติดอยู่ตรง ผนังครับ มีประมาณสิบรูปครับ เป็นรูปของบรรพบุรุษที่เป็นรูปขาวดำหมดเลยครับพี่ครับผมสะดุดกับรูปตรงกลาง ซึ่งเป็นผู้หญิงผมยาว อืแล้วก็หยิกครับ ในรูปจิ้มแบบเดียวกันโอ้โหเขียนว่าชาตะกับมรณะ ครับ เออ เหมือนกันเลยครับ คือคนคนเดียวกันที่ผมเจอวันนั้นเออคนลุกเออ ครับ ครับ แล้วผมก็เลยบอก เรียกพ่อขึ้นมาครับผมบอกว่าผมเจอคนนี้ครับ เออ พ่อเขาคือใครครเขาบอกว่าโอ้นานมากแล้วลูก เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นน่าจะเป็นคุณทวดหรืออะไรสักอย่าง ครับ เนี่ยแหละครับ นั่นแหละพี่คือเขาเป็นคุณทวด ผมซึ่งอ่ะผมเกิดไม่ทันแล้วผมไม่เคยเจอเจอหน้าท่านเลยครับเออ แล้วก็คือผมก็ไปบอกพ่อว่าผมมานอนตรงนี้ พ่อก็หัวเราะอีกก็บอก ดูที่เสาสิผมก็เห็นว่ามันเป็นน้ำไหลๆออกมาพี่วี เสาตกน้ำมันเนาะมันคือเสาตกน้ำมันที่ ซึ่งที่มันมีขื่อกลางบ้านมันพาดถ่ายพี่ อืมเออ คือผมไปนอนตรงนั้นพี่คือที่มันมีเยอะแยะมากเลย แต่ผมเ้ืยอความอะไรก็ไม่รู้พี่ผมเลือกที่จะนอนตรงนั้นแหละพี่ ครับ นั่นแหละมันก็คือการที่ผมได้เจอกับท่านทวดของผมที่เขามายิ้มหวานให้ผมเนี่ยเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่ปู่ทวดเราเองถูกไหมอันเนี้ยใช่ใช่พี่ผมนั่นทวดเราเอง ครับพี่ ซึ่ง ผม ก็ไม่เคยเจอหน้าเหมือนกันแต่แค่รูปรูปมันตรงกับคนที่ผมเจอมากพี่ เออเออมันคือคนคนเดียวกันพี่มีเฮ้ยเรื่อง เอาดี ๆ หล่อนนะเนี่ยแล้วเมื่อตะกี้อะคือช็อตผมไปเล่าใน รายการโคตรหลอนอะที่ไปญี่ปุ่นอะครับพี่โอ้ไม่กลับเลยอะอ๋อคือผู้หญิงยายผมยาวใช่ไหมเออยายที่เอาผมมาปกหน้าเวีย เออใช่คือความรู้สึกเข้าใจเลยความรู้สึกเดียวกันเลยอะเฮ้ยแต่ของผมแบบของผมไม่เคยหลุดออกจากร่างแล้วแบบ มายืนมองเห็นตัวเองแบบนี้นะอืมใช่พี่คือผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่ามันคือการเราหลุดออกจากร่างหรือเปล่าครับพี่วีแต่คือผมมาหันไม่เห็นตัวเองจริงๆ หรือว่าผมนอนนอนอยู่ตรงที่เดิมเลย อ่ะ แล้วแม่ก็อยู่ตรงซ้ายมืออ่ะ ครับพี่อู๋ผมถามหน่อยดิ อย่างเนี้ย พี่อู๋ถือว่าเป็นคนหนึ่งไหมที่มีโอกาสเห็น ผี ได้ บ่อยๆอะเคยเห็นอันเนี้ยถือว่าเห็น เห็นครั้งแรกใช่ป่ะครั้งแรกครับพี่วีเฮ้ยหรือว่าพี่อู๋เห็น แต่พี่อู๋ไม่รู้ตัววะว่าพี่อู๋เห็นอ่ะ ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าเรื่องนี้มันมันพูดยากจากที่เราแบบฟังหลาย ๆ เรื่องมาเขาบอกว่าคนที่เป็นวิญญาณหรือเป็นผี คือถ้าคนที่มองเห็นคือเขาก็เหมือนคนปกติที่ใช้ชีวิตทั่วไปอะพี่ คืออันนี้ต้องบอกจริงๆนะว่าถ้าคนที่มันเห็นแล้วมันมันบางคนนะอย่างบางบางอากับกิริยาของดวงวิญญาณนะที่ผมเคยเห็นนะ่ะ ตัวผมเองอะผม ตอนเด็กผมเห็น จนแยกไม่ได้นะพี่อู๋เพราะว่าเราไม่รู้ความความแตกต่างอ่าใช่ครับ เราอะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับมนุษย์ ทีเนี้ยในจังหวะที่เวลานั้นที่วีเห็นนะคือเราแยกไม่ได้ว่าเขาเขาวิญญาณปะวะหรือเขาเป็นคนปะวะ ผมว่าพี่อูอาจจะอยู่ในเวนี้อยู่ก็ได้มั้งคือผมก็คือก็ไม่รู้ตัวเลยพี่วี แต่จากวันนั้นเหมือนที่ผม ลองเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็ลองคุยกับพี่เอ๋อะครับ พี่พี่เอ๋เขาก็บอกว่า ถ้าวันนั้นอูเลือกที่จะเดินออกไปข้างนอกล่ะ เลือกที่จะไม่นอนทับร่างตัวเองล่ะมันจะเป็นยังไง เออผมก็เลยคิดตามเออจริงๆพี่พี่วีหมูถ้าผมเลือกเดินออกไปอ่ะผมจะทำยังไงวะผมจะ จะได้มานั่งคุยตรงนี้หรือเปล่า แล้วถามก่อนว่า แล้ววันนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้คิดว่าจะกลับไปนอนที่ร่างตัวเองแล้วเดินออกไปจะเดินไปทำอะไรจะเดินไปไหน เออ คือผมมันไม่ได้คิดวิผมก็อาจจะเดิน คือมันไม่มีจุดหมายพี่ตอนนั้นอะคือถ้าเราเดินออกไปมันก็ไม่มีจุดหมายเลยพี่ ว่ามันจะไปไหน เออ แต่มันมีแค่สองทางเลือกไง เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอครั้งแรกเราก็ไม่รู้อะว่าถ้าเราเดินออกไป มันจะเจออะไรไหมหรือว่ามันจะมีคนมาช่วยเราไหมหรือว่านอนทับล่างแล้วล่างมันจะเข้าได้ไหมครับโอ้มันมันก็นิดเดียวจริงนะพี่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ขนาดว่าอยู่ในสภาวะที่เป็นดวงจิตอะยังมีสติเยอะมากเลยนะพี่อู๋อะผมมันผมว่ามันโชคดีนะพี่ด้วยความที่มันเป็นเด็กมันคงไม่คิดอะไรมากหรือเปล่าแล้วเป็นดวงวิญญาณที่เขามาดีไง มาดีกับเราเขาไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเราเขาแค่อาจจะแบบ เอ็นดูเราอะ เออหลานหลานเขาเรียกอะไรหลานเหลนหลนหลนเลยโหลน่าจะโหลนนะครับน่าจะรุดเหลนโหลนเรา เออโหลนเรามันน่ารักดีเว้ยแต่สภาพตอนแกมามาหัวไปหน่อยว่ะ เอาผมค่อยๆไต่ขาไต่เข่าไต่ตัวขึ้นมา โอ้ใช่พี่ผมว่าถ้าแกมาแบบน่าจะเอ็นดูผมกว่านี้หน่อยเออเออไม่น่าจะมาอย่างนั้นนะพี่ผมก็ ถ้าผมอาจจะสมมติถ้าผมเคยเจอผีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะกลัวกว่านี้ก็ได้ แต่นี่มันคือเจอครั้งแรก ซึ่งเราไม่รู้ว่า ว่ามันคือผีหรือเปล่าด้วย เออ แต่ถือว่ารีแอคชั่นแรกนี่คือแทบไม่กลัวเลยนะแค่ตกใจ ตกใจครับพี่ เออแค่ตกใจรีแอคชั่นแรกไม่ตาลีตาลานเหมือนผมอะผมนี่วิ่งมุดเตียงเลยนะโอ้ยเออผมครั้งแรกผมวิ่งมุดฟูกเลยวิ่งแบบเสียขวัญอะเออ ขนาดว่าแบบตอนนั้นตัวเองเจ็บคอด้วยนะ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 story.